ได้ยังดูมันกำลังโหลดอยู่กดจอยเซิร์ฟเวอร์มันโหลดอยู่มาโลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาที่เชดเดอร์เด้อลุงเองเรื่องใส่เลยอุ้ยเอ้ยฮ่าเข้าไปไอ้อุ้ยโอ้ไอ้โหอุ้ยฮ่าเออ ดได้เหรอกดได้แต่ไปีหาหาเลยเนี่ยออกไม่ได้อะกดสเปซบาร์เว้ยกดสเปซบาร์เลือก กดก่อนเลยฮะไอ้ยโอ้โหเข้าไปแล้วอ่ะ ตั้งค่าสิก่อนไม่หายจะเล่นอย่างเดียวเลยตั้งค่าอะไรอ่ะ มีเมนูให้เลือกรู้ไม่ใช่เหรอ กดอ่ะ 撸啊！ ก็จะมาแล้วเอ้าทีพีมาเว้ยไม่เห็นเองอ่ะ เออเห็นข้าปะไม่เห็นไอ้หายแมกคนเดียวดีกว่าฮัลโหลฮอ้มันโหลเฮ้ยไ guys เดียวเว้ยไอ้เสียงพูดเลย ไม่ไม่ยิน มีคนทักเมื่อกี้มี ไอหาแบบได้คนเดียวเว้ยไม่เห็นเอง ไม่เห็น่ะ ก็เดินอยู่เนี่ยนไม่เห็นเองเห็นข้าเปล่าเห็นดิเห็นข้าไม่เห็นเองจะ้วทำไงเห็นเยนยเกียถีบไปเห็นไหมเอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันค่าเป็นปัญหาเลยวะไปแล้วไปแล้วเอ้ยหายที่โกงเกมหมดสามไว้ ี่โกงหนีหนีหนีหนี่นีเฮ้ยไปเปิดโปรนี่หายนี่แบบผีฮะเอียผีเฮ้ยโหเฮ้ยเห็นไอ้ออกไปนอกแบบไปด้วยเฮ้ยไอ้แบบเฮ้ยแบบนักพังอะอะไรวะหาโดนวาร์ปอันนี้เดินไม่ได้เลย หารีบเดิน อันนี้ก็เดินไปได้เองก็วิ่งได้ขี้โกง ใส่เอฟเฟกต์สโลนี่อะไร ข้างหลังอ่ะเมื่อกี้เป็นสมนเลยอะไรยังเห็นไม่ทันนะอู้ผ่าได้ยฮะเองควรอัดคลิปอ่ะอัดคลิปในจอเองอะเว้ยเองควรอัดคลิปในเนี่ยในจอเองอ่ะฮะเอากระตุกอัดไปเฮ้ยวะอีห่า โดนลากเดินถอยไม่ได้เลยเป็นห้องห้องใหญ่ อ่ะ หาแค่สองรูกำแพงแม่งพาวาร์ปเลย เอ็งหายไปเหรอเฮ้ย อะไรวาร์ปอะไอ้วาร์ปข้ามเป็นวาร์ปเลยเดี๋ยวก่อนดิ เฮ้ยเอ่อติดักไอ้ าปีบันไดมันกลายเป็นหาเลย Can anybody hear me? Hello? อุ้ย อ้าวเองเองว้าไปแล้วไอคนที่ตัวพูดน่าเป็นตัวฆ่าเนี่ยไอเมื่อกี้อะไรแบบวะจ่อไม่กระดับแล้วมันหาวับตลอดตอนสุดท้ายน่าจะมีตัวหาอะไรมาเบรบเบรบเบรบเบรบ อ่ะมันก็มานะเว้ยตอนแรกมันโผล่มาข้างหลังอะเหรออุ้ยผมมีชี้เลยหามีชี้เอ๊ะตำเนียวยูทูบมันเป็นอย่างเงี้ยได้หมดเลยชี้ชี้ชี้อ่ะอุ้ยุ้ยไม่เขียนหาเลยอะโคตรหลอนเลยเว้ย What the hell What the hell อย่าขยับให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเพื่อมือ มาหน่อยตรงนู้นะเออมามาแน่ฮะเนี่ยตรงข้างหลังไง ไม่ได้แม่งฟาวับเลยว่ามึงไงแม่งเลยอย่าขยับอยู่นิ่งๆเฮ้ย เออเออเดรออ้าอ้าฮ่าเออเออเฮ้ยเป็อไอวะ เองโดนคนเดียวเว้ย ข้าไม่โดนข้าไม่โดน แต่ข้าเห็นมันวิ่งตามเองมาเว้ย เออ โอ้โหไอหาเองจิวจังวะเข้าไปตากล้องเลยตากล้องหาเอ็ไปตากล้องให้ไปตากล้องให้เฮ้ยหาต้องมาทีพีเองตลอดเลยผมมึงมาเป็นห้องแบบโอ้โหเฮ้ยตีก็แม่งเฮ้ย เอ้าสุดยอดเลย่าหาวัวไปไหนมันผ่ามห้องไหนไปเนี่ยมีหลุมไอ้หาเอ้ยเอ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วหลุมไม่ได้ปิดไไอ้ไอ้หาค่าตกแมปปะเนี่ยมอยขับซีแล้วเว้ยค่าตกแมปไหมแม่งมองหาข้างบนไปขดมือตึกๆเลยเกมหมดวีพีอ แต่จะาฆ่าเป็นตากล้องไง ตากล้องหาบันไดนี่วะบันไดปกเกมอ่ะขึ้นบันไดอ่ะ เอ้ยมาดีดิวะที่ผีแม่งเลยอยากกาวอะเฮ้ยแม่งขึ้นไปเฉยเลย เฮ้ยโหแม่งมีกระพริบไฟด้วยที่ผีเอง ที่ผีไหมไม่มีโพสโพชั่นวิ่งเร็วเลยไวะฮะโพรโมชั่นหายมึงเสียงหลอนด้วยเนี่ยโอ้โหฮะ เปิดเพลงเสียงหลอนนะนี่ไม่ไยินเลยแล้วพื้นเป็นรหัสว่าพื้นติดปักเหรอแผ่นแผ่นสิบสามอ่ะ เคยได้ยินปะแผ่นเหลืองโคตรหนืดเลย มันได้ยินเสียงอุ้ย อะไรวะ อะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเฮ้ย ไปอะเอ็งเอ็งที่ค่าทีพีไปแล้วเอ็งอยู่ตรงไหนวะ เนี่ยอยู่ข้างในอ่ะ ค่าใส่เชดเดอร์มันโคตรมืดเลยไอ้ห่าเฮ้ยค่าใส่เชดเดอร์เนี่ย เนี่ยค่าต่อยเองอ่ะ ไม่เห็นเหรอนี่หายต่อยหายแม่งบัก โอ้เอ้ย มืดโคตรเลยหายนี่ เออก็มืดเหมือนกันแหละ มันก็มีไฟไว้ตรงนี้เออเออเห็นเก้าอี้เลยฮะ มาดิวะก็อยู่นี่ก็วิ่งอยู่ไม่เห็นเหรอมันใส่เชดเดอร์อยู่เนี่ยมึงมืดมากเลยเว้ยไอ้ก็ว้าไปแล้วอะเอาไป หาดิถังขยะเลยนะ เขียนหาเลยไหมมันมีเสียงเกลียวเสียงหาเลยวะ เเป็นเด็กเว้นไอเห็นอะไรดำๆดยนี่ยอะไรดำๆเห็นมีนี่ไงเนี่ยตรงนั้นอ่ะสองอันอ่ะตรงนั้นตรงหาอะไรเห็นมีไอหาเองไม่เห็นค่าใช่ไหมเนี่ยเห็นดิออะไรจะเดินตาของหาเลยเอ้ยอะแล้ววะแม่งสิบผ่าเลยุสุสุเลยฮะ เฮ้ย เป็นห้องมันเห็นห้องแยกเลยแบบดีไม่ได้คนเดียวอ่ะคนเดียวไม่เฟี้ยวอะมีกระแพงไหมเออ เฮ้ย มึงมาตุ๋ยหลังไว้เนี่ยที่บอกช่องดำนี่เปล่าแอบเลยว่ะ โอ้โห ไอ้ประตูเปิดด้วยวะเฮ้ยอ้ยคันไดอยู่เลยอยู่เฮ้ยไปโดนดิไม่เปิดก็เป็นเองคนเดียวเว้ยมแม่งกลับที่เดิมเลยดวยว่ปิดสโลเนตด้วยนะไอ้ห่าเอ้ยโอ้โดนวาร์ปไงสโลสี่เลยไอ้ห่าใช่ ก็บอกอยู่ เองก็โดนเหรอ โดนดิ เองโดนคอมหัวไหมความกินอ่ะ อุ้ยไม่ครอบ ไม่โดน อะไรทำไมมันวิ่งอ่ะ เฮ้ยอะไรวะมึงมีเสียงฟิ้งหาเลยเฮ้ยมีเสียงหาเอ้เฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะเฮ้ยเอ้ยอ้าเฮ้ยข้างหลังอ่ะเห็นมีมีมีหาเลยมึงมาเนี่ยเฮ้ยมเดินไปแล้วไปเดินไปแล้วเดินโคตรช้าเลยค่ะไอ้นี่ข้าไปตัดกล้องให้ตากล้องหาเฮ้ยว้าร์ปไปแล้วว้าร์ปไปแล้วเฮ้ยว้าร์ปไปห้ไดหน้ไงอ่มันอยู่ข้างหน้าข้าเลย เอ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งเอาอีกแล้ว ตรงท่อแอร์อยไปดูให้ทำไมไม่เข้าเข้าสิวะรอผียังไงเนี่ยยังไม่มาเว้ยมาสิวะช้าเข้ามาไอ้ยังกำลังเดินมาอยู่เดี๋ยวแม่งวาร์ปไปหาจะดูมันยืนเอ๋ออยู่อะยืนใส่หัวอยู่ โอ้โอ้ยืนใส่หัวอยู่ไปอฆ่าเธอไม่ได้วะ มันติดบล็อกเนี่ยไอ้ฮาเองลองเดินไปฉากต่อไปที่ข้าเดินต่อไม่ได้ ไม่ได้ โอ้ ทำไงวะเนี่ยเนี่ยขัาต่อยบล็อกลงไปเฮ้ยต่อยได้วะได้ดิ ต่อยดิ ต่อยดิ เฮ้ยอย่า โอ้ยแมดหมดเลย นี่ ต่อยคาดิ เฮ้ย อะไรวะเอ้ยมันอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยหาอย่าอย่าไปจีคายวะขางหาเลยแม่งถีบตกบันไดเนี่ยจบเลย ตาเม็ดตกเลยงานเครดิตแล้วเนี่ย นี่หาโดยคนเดียวเลยแค่นี้อ่ะเออแค่นี้ได้บอกมันเร็วไปหาแล้วไหมเนี่ยโหสุดยอดเลย หาอะไรอยู่ดีแม่งก็โผล่มาที่แม่งไม่ควรโผล่แม่งรอตั้งนานแม่งอยู่ดีแม่งก็มา ทีพีเนี่ยไปเดี๋ยวกันเฮ้ยเห็นเองเลย สิข้าไม่เห็นเองอ่ะ โอ้โห เฟี้ยวอ่ะ ลงหนังอ่ะ ลงหนัง ลงหนัง ไม่เห็นเลยเลยเฮ้ย เฮ้ยเลือดเต๋ออ่ะมันกลับมาเมืหน้าเมนูเอาวาร์ปเองไปด้วยปเอ้ย จะเข้าไปมาเลย เอ้ยรากดเพย์ดิ เป็นไง ก็จะเข้าคัสซีจ้ะเออเออ ลองกดดิ จุดเสืออะไรวะมาปะยังมายังไปคัดสีสามมีหาคัดสีซ้ำดิแบ็กลูมเนี่ยเองเข้ามายังกำลังขึ้นเครดิตอยู่โอเคเข้ามาละดิสโลไม่เห็นตัวด้วยฮะ โอ้ยเห็นเองเว้ยเองมาเว้ยเออเนี่ย เองไอ้นี่ไหมเองมีกล้องใช่ปะมีแล้วมีเสียงใช่ไหมมีเสียง โอ้ยหายโอโออะไรอะฮะเฮ้ยเป็นไงฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลหาัลโหล ผมไม่แยกกันด้วยเว้ย ฮัลโหล ไม่จับสแกลแยกกันด้วยไอ้ห่า Hey guys, เหมียวไอ้หาพอปลากลับกลับกลับอะไรเนี่ยโอ้โหขี้ขายไปไน้าต่อยเลยฮะมันฆ่าโดนคนเดียวเฮ้ยไอ้หายหวาบขึ้นเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเว้ยอยู่ตรงไหนที่ข้างหลังมึงบอกเนี่ยมันจะโผล่หัวมาเว้ยเดี๋ยวไปเรื่อยเว้ยเฮ้ยเริ่มน่ากลัวมันจะโผล่หัวมาเว้ยฮะไหนอะ ออไม่รู้อ่ะแต่ตอนนั้นข้าเห็นโผล่หัวมาเว้ยไม่โผล่มาเลยเยียบกิบเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบแวบพอาหารมปแม่งมาเลย นั่นแหละอารู้อารู้เอ้ยเขาว้ามาแล้วเว้ยเอเออควรจะวาร์ปเอ้ยวาร์ปคนละที่อ่ะอ๋อที่เดียวจะเล่นหมายกหรอไปไปไปออกออกออกออกไปไปไป เออตีคอนเทกต์ไปแล้วเว้ยเอ้ยหายมันโอ้โอ้ ไม่ง่าจะเล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยฮ่าเสียดายวะ